ระบบตัวเลขภาษาอินโดนีเซียเลข1ถึงเลข10 ตัวเลข1พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า1ตัวเลข2พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า2ตัวเลข3พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า3ตัวเลข4พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า4ตัวเลข5 เป็นภาษาอินโดนีเซียว่า lima ตัวเลข6พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า enam ตัวเลข 7 พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า tujuh ตัวเลข8พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า delapan ตัวเลข9พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า sembilan ตัวเลข10พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า sepuluh ตัวเลข10อาจจะพูดย่อเป็น พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า p u l